มณพราหมณ์ทั้งหลาย ยึดมั่นอยู่ในทิฏฐิของตนของตน ถือมั่นทิฏฐิ แล้วปฏิญาณว่า พวกเราเป็นผู้ฉลาด ย่อมกล่าวต่างๆ กันว่า ผู้ใดรู้อย่างนี้ ผู้นั้นชื่อว่ารู้ธรรมคือทิฏฐิ ผู้นั้นคัดค้านธรรมคือทิฏฐินี้อยู่ ชื่อว่า เป็นผู้เลวทราม สมณพราหมณ์ทั้งหลายถือมั่นทิฏฐิ แม้ด้วยอาการอย่างนี้ ย่อมโต้เถียงกันและกล่าวว่า ผู้อื่นเป็นคนเขาไม่ฉลาด วาทะของสมณพราหมณ์สองพวกนี้ วาทะไหนเป็นวาทะจริงหนอ เพราะว่าสมณพราหมณ์ทั้งหมดนี้ ต่างก็กล่าวกันว่าเป็นคนฉลาด หากว่าผู้ใดไม่ยินยอมตามธรรม คือความเห็นของผู้อื่น ผู้นั้นเป็นคนพาลคนเข่าเป็นคนมีปัญญาสาม ชนเหล่านี้ทั้งหมดก็เป็นคนพาลเป็นคนมีปัญญาต่ำสาม เพราะว่าชนเหล่านี้ทั้งหมดถือมั่นอยู่ในทิฏฐิ ก็หากว่าชนเหล่านั้นเป็นคนผ่องใสอยู่ในทิฏฐิของตนของตน จัดว่าเป็นคนมีปัญญาบริสุทธิ์ เป็นคนฉลาดมีความคิดไซบรรดาคนเจ้าทิฏฐิเหล่านั้น ก็จะไม่มีใครๆ เป็นผู้มีปัญญาต่ำสาม เพราะว่าทิฏฐิของชนแม้เหล่านั้น ล้วนเป็นทิฏฐิเสมอกัน เหมือนทิฏฐิของพวกชนนอกนี้อันหนึ่งชนทั้งสองพวก ได้กล่าวกันและกันว่า เป็นผู้เขา เพราะความเห็นใด เราไม่กล่าวความเห็นนั้นว่าแท้ เพราะเหตุที่ชนเหล่านั้น ได้กระทำความเห็นของตนของตนว่า สิ่งนี้เท่านั้นจริง สิ่งอื่นเปล่า ฉะนั้นแหลชนเหล่านั้น จึงตั้งคนอื่นว่าเป็นผู้เขา สมณพราหมณ์แต่ละพวก กล่าวทิฏฐิใดว่าเป็นความจริงแท้ แม้สมณพราหมณ์พวกอื่น ก็กล่าวทิฏฐินั้นว่า เป็นความเท็จไม่จริง สมณพราหมณ์ทั้งหลาย มาถือมั่นความจริงต่าง ๆ กัน แม้ด้วยอาการอย่างนี้แล้ว ก็วิวาทกัน เพราะเหตุไร สมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะ ให้เป็นหนึ่งลงไปได้ สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั้น สัจจะที่สองไม่มี ผู้ที่ทราบชัดมา ทราบชัดอยู่ จะต้องวิวาทกันเพราะสัจจะอะไรเล่า สมณพราหมณ์เหล่านั้นย่อมกล่าวสัจจะทั้งหลายให้ต่างกันออกไปด้วยตนเอง เพราะเหตุนั้นสมณพราหมณ์ทั้งหลายจึงไม่กล่าวสัจจะให้เป็นหนึ่งลงไปได้ เพราะเหตุไรหนอ สมณพราหมณ์ผู้เป็นเจ้าลัทธิทั้งหลาย กล่าวยกตนว่าเป็นคนฉลาด จึงกล่าวสัจจะให้ต่างกันไป สัจจะมากหลายต่างๆกัน จะเป็นอันใครๆได้สดับมา หรือว่าสมณพราหมณ์เหล่านั้นระลึกตามความคาดคะเนของตน สัจจะมากหลายต่างๆกัน เว้นจากสัญญาว่าเที่ยงเสีย ไม่มีในโลกเลย ก็สมณพราหมณ์ทั้งหลาย มากำหนดความคาดคะเนในทิฏฐิทั้งหลายของตนแล้ว จึงกล่าวทิฏฐิธรรมอันเป็นคู่กันว่า จริงจริงเท็จเท็จก็บุคคลเจ้าทิฏฐิ อาศัยทิฏฐิธรรมเหล่านี้ คือ รูปที่ได้เห็นบ้าง เสียงที่ได้ฟังบ้าง อารมณ์ที่ได้ทราบบ้าง ศีลและพรตบ้าง จึงเป็นผู้เห็นความบริสุทธิ์ และตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฏฐิแล้ว ร่าเริงอยู่ กล่าวว่า ผู้อื่นเป็นคนเขาไม่ฉลาด บุคคลเจ้าทิฏฐิ ย่อมติเตียนบุคคลอื่นว่า เป็นผู้เขาด้วยทิฏฐิใด กล่าวยกตนว่าเป็นผู้ฉลาดด้วยลำพังตน ย่อมติเตียนผู้อื่น กล่าวทิฏฐินั่นเอง บุคคลยกตนว่าเป็นคนฉลาดด้วยทิฏฐินั้น ชื่อว่าเจ้าทิฏฐินั้น เต็มไปด้วยความเห็นว่า เป็นสาระยิ่ง และมัวเมาเพราะมานะ มีมานะบริบูรณ์อาภิเสกตนเองด้วยใจว่า เราเป็นบัณฑิต เพราะว่าทิฏฐินั้นของเขาบริบูรณ์แล้วอย่างนั้น ก็ถ้าว่า บุคคลนั้นถูกเขาว่าอยู่ จะเป็นคนเลวสามด้วยถ้อยคำของบุคคลอื่นไซ ตนก็จะเป็นผู้มีปัญญาต่ำสามไปด้วยกัน อันหนึ่ง หากว่าบุคคลจะเป็นผู้ถึงเวท เป็นนักปราดด้วยลำพังตนเองไซ สมณพราหมณ์ทั้งหลาย ก็ไม่มีใครเป็นผู้เขาชนเหล่าใดกล่าวยกย่องธรรม คือ ทิฏฐิอื่นจากนี้ไป ชนเหล่านั้นผิดพลาด และไม่บริบูรณ์ด้วยความหมดจด เดียรถีทั้งหลายย่อมกล่าวแม้อย่างนี้โดยมาก เพราะว่าเดียรถีเหล่านั้น ยินดีนักด้วยความยินดีในทิฏฐิของตน เดียรถีทั้งหลาย กล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมคือทิฏฐินี้เท่านั้น หากล่าวความบริสุทธิ์ในธรรมเหล่าอื่นไม่ เดียรถีทั้งหลายโดยมาก เชื่อมั่นแม้ด้วยอาการอย่างนี้ เดียรถีทั้งหลายรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตนนั้นอันหนึ่งเดียรถีรับรองอย่างหนักแน่นในลัทธิของตน จะพึงตั้งใครอื่นว่าเป็นผู้เขา ในลัทธินี้เล่า เดียรถีนั้น เมื่อกล่าวผู้อื่นว่าเป็นผู้เขา เป็นผู้มีธรรมไม่บริสุทธิ์ ก็พึงนำความทะเลาะวิวาทมาให้แก่ตนฝ่ายเดียว เดียรถีนั้น ตั้งอยู่ในการวินิจฉัยทิฐิแล้ว นิรมิตศาสดาเป็นต้นขึ้นด้วยตนเอง ก็ต้องวิวาทกันในโลกยิ่งขึ้นไป บุคคลละการวินิจฉัยทิฏฐิทั้งหมดแล้ว ย่อมไม่กระทำความทะเลาะวิวาทในโลก ชนี้แหละ